ค่ำคืนของคืนวันที่ 13 ตุลาคม 2020 นะครับ เชิญชวนครับทุกท่านมาร่วมชมงานเปิดตัว iPhone 12 ไปพร้อมๆ กันนะครับ และในคืนนี้ครับทีมงานไอมดนะครับทั้งผมแอดมินต้อมมอสเตนแล้วก็มอสสกุระนะครับจะมาคอยอัปเดตสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้ทราบนะครับคืนนี้ทางเราจะทำการไลฟ์สตรีมที่ Facebook iPhone m o d e n e t นะครับตามไปดูกันที่ตรงนี้และเดี๋ยวพอจบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปวิดีโอมาสรุปให้ได้ชมกันนะครับผมยังไงก็ติดตามที่ช่องของพวกเราเอาไว้ ทางเราจะเริ่มไลฟ์สตรีมตั้งแต่ช่วงประมาณ5ทุ่ม20 เป็นต้นไปนะครับแล้วในงานนี้จะมีการ แจกของรางวัลมากมายครับเชิญมาติดตามกัน และงานจะเริ่มจริง ๆ ในช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับและเราคาดว่างานในรอบนี้น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 1 ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวยังไงคืนนี้ครับมารอพบกัน เรามารอลุ้นพร้อมๆกันว่า iPhone 12 รอบนี้ หน้าตาจะเป็นยังไง ฟีเจอร์จะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ และกำหนดการเปิดขายในประเทศไทยนั้นจะเป็นเมื่อไหร่กันแน่ ติดตามเอาไว้ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับไว้พบกันคืนนี้นะครับสวัสดีครับ